you ต่อมานะครับเรามาดูการประยุกต์ใช้กับพื้นที่นะครับในระนาบนะครับแพลนแอเรียนะครับแพลนแอเรียเขาบอกว่านะครับการใช้อินทิกรัลจำกัดเขตเนี่ยนะครับ ในการหาพื้นที่บนระนาบเนี่ยจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะนะครับเป็น 2 กรณีนะครับ พื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนนะครับ พื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนที่เราพิจารณานะครับ อันที่2ก็คือพื้นที่ระหว่างโค้ง 2 โค้งใด ๆนะครับ โค้ง 2 โค้งหรือโค้ง 2 เส้นใด ๆนะครับครับ พื้นที่นะครับระหว่างโค้งกับแกนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยโค้งนะครับ y เท่ากับ fx นะครับหรือ x เท่ากับ gy นะครับและแกนซึ่งเป็นแกน x หรือแกน y ดังรูปนะครับเราดูรูป 2.6 นะครับ ตัวนี้จะเป็น fx นะครับกับแกน x พื้นที่ใต้โค้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราพิจารณา นะครับ ส่วนรูป 2.7นะครับเราให้ x เท่ากับฟังก์ชัน gy ใดๆนะครับตัวนี้จะเป็นการพิจารณาพื้นที่โค้งกับแกนอะไรครับ แกน y นะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับพื้นที่โค้งกับแกน